พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ลดเปลี่ยนโลก การประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่นอกจากจะส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทยแล้วยังสร้างความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ ใช่แล้วครับ ยิ่งมีการนำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการของชุมชนมาเป็นโจทย์ในการประกวดด้วยแล้ว ก็จะทำให้เราได้นวัตกรรมที่ทั้งสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ วทชร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดนวัตกรรมเยาวชน ลดเปลี่ยนโลกภายใต้โครงการ ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ รื่องเก็บขยะในทะเล โดยใช้เทคโนโลยีนาโนจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของเยาวชนไทย โดยนาโนเทคสวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000